ก่อนในก่อนแรกก็อย่าลืมเหมือนเดิมนะเว้ยนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามในใจผมกันด้วยนะครับผมนี่ไงนะมาถึงมันก็ไหลเลยเหรอเฮ้ยมาถึงสเกตเตอร์จะเข้าเลยทำเป็นเล่นไปมาถึงสเกตเตอร์จะเข้าเลยเหรอโอ้โหนี่ว่าสเกตเตอร์จะเข้าตั้งแต่เริ่มสิเคแต่ถือว่ามาดีเนี่ยถือว่ามาดีเนี่ยมายังมีโอกาสอยู่มาไม่มาว่ะไม่มาว่ะไม่มามันมาให้ดีใจเล่นๆหรือเปล่า ว่ายังไงมาหรือเปล่าว่ายังไงฮึบมึงให้กูหลุนทำใหม่วะเนี่ย วายช่องสองแบบนี้มันไม่ทำให้เราผิดหวังอยู่แล้วนะผมบอกเลยจัดไปดีครับเจเจ ช่องแรกมาเจเจโอ้โหเจไม่มาแต่เอมาแทนก็ได้อยู่ครับผมนิดๆหน่อยๆไปก่อน ขอเข้าฟรีพอตาเกมเนี้ยนะขอให้ได้เข้าฟรีก่อน มาแล้ววายช่องสองมาอีกแล้วไงแล้ววายช่องสองมันมาอีกแล้วโอ้โหแตไม่แตก ไปลุยกันต่อผมหมุนมือกันต่อนะลุยหมุนมือกันต่อ ขอไหลๆเด้อเจนเด้อขอไหลๆเด้อ ฮึบอือนี่ไงวานมาการันตีกันแต่แบบนี้บอกเลยว่าจังหนับแน่นอนนะครับไปกันต่อสวยเจนสวยไปต่อเจนยังได้อยู่อีกดอกหนึ่งนะแจ่มแหลมแมวไปดิครับเออต้องงี้หูดอกนี้ดอกเดียวห้าสิบกว่าบาทเลยนะดอกนี้ดอกเดียวห้าสิบกว่าบาทถือว่าได้อยู่ผมไปลุยกันต่อเป็ดสิบไปเลย มามามามาฟรีขอเข้าฟรีนะขอเข้าฟรีหน่อยเว้ย วา์เข้ามานี้ก็ดีอยู่นะแต่ผมอยากเข้าฟรีมากกว่าเพื่อนเสียดายเกมนี้อยากซื้อฟรีเกมนี้หายแต่เกมนี้ไม่มีซื้อฟรีผมชอบฟรีเกมนี้มากเลยนะแบบมันไหลมันดิแต่ไม่ไมีซื้อฟรีไงประเด็นไปไปไปเรื่อยๆผมเรื่อยๆมาเรียงๆไม่ต้องรีบไม่ต้องรอนะเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆสเกตเตอร์สองตัวแล้วสเกตเตอร์สองตัวแล้วขออีกตัวหนึ่งมาขออีกตัวหนึ่งมาขอหน่อยเถอะจริงมาให้กูเถอะ เจนเจนเจนเจนเจนโอ้โห ไม่ให้ผมลุ้นเล่นๆอีกแล้ว มันก็ไม่มาให้กูหรือสเก็ตเตอร์ขอยตัวเยอะเองวายอยู่ช่องสามแบบนี้ไม่น่ารอดผมดูตรงละนี่ไงกูว่าแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมว่ามันต้องมาบ้างแหละกระดาษถ้าเป็นคนสนใจตามผมมาเล่นนะครับนะ สามารถตามผมมา สมัครสล็อตได้ในเมนที่ปังหมดเอาไว้ได้เลยนะครับผมสามารถสมัครผ่านวอลเล็ตได้ด้วยนะมงนะมีกิจกรรมดีๆ ให้แน่นอนครับนะตามมากันตามมากันโอ้โหแต่ตอนเนี้ยแต่ตอนเนี้ยเจนมันเล่นผมแล้วตอนนี้เจนมันเริ่มเล่นผมแล้วลืมไม่ค่อยแจ่มไม่ค่อยแหลมซะแล้ว อะไรกันครับนี่ฮัลโหล มันเริ่มจะเงียบจะเหงาเกินไปแล้ว เหนียวจัดเพื่อนไม่ไหวนะแบบนี้ไม่ไหวนะเอ้ยเอาหน่อยเอ้ยโอ้โหทุนสี่ร้อยเหลือร้อยเดียวแล้วนะจังหวะนี้นะสี่ร้อยลงมาเหลือร้อยเดียวแล้วนะผมมันจะไหลเกินไปแล้ววายช่องสองมาไปไงต่อเพื่อนไหลๆไปเพื่อนว่าไง โอ้โหวายช่องสองยังไม่ไหลเลยเพื่อนสงสัยต้องวายการันตีกันแต่เนี่ยละแต่สกิตเตอร์สองตัวมาอีกแล้วจังหวะนี้ว่าไงถอยทุนมาไหมกูเถิดจริงกูขอถือว่าปึ๊บปึ๊บ แมวมา 4 ช่องติดแต่ช่องแรกไม่เข้าไอ้เช็ดโคกเออนี่วายวายการันตีการแต่งใหม่แล้ววายการันตีการแต่งใหม่แล้วจังหวะนี้ไปกันต่อผมใส่ไหลไปเพื่อนสวยงามละเอว่าไงเอเอช่องแรกเอโอ้โหเอกูไปไหนวะเนี่ยเอเต็มกราวแต่เอช่องแรกไม่มีเสียดายจัดไอ้เช็ดโคกเอ้ยไป จัดเป็ดยี่แม่งเลยแล้วกันไม่ไหวแล้วมา ไม่หมดก็ไม่หมดก็อดไป อะไรวะไม่หมดก็อดอะไรวะต้องพูดว่าไม่แตกก็อดนะจังหวะนี้นะ ไม่แตกก็หมดมีสองทางนะผม หอยทำไมช่องสองไม่ไหลอีกแล้วบอกเลยว่าถ้าเข้าฟรีเบ็ดดี้นี่จังนับแน่นอนนะผมเรียกทุนคืนแน่นอน แต่ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าไงประเด็นอะขอให้ได้มาขอให้ได้ขอให้โดน ขอให้ได้ขอให้โดนจัดมาวายช่องสามช่องสี่มาขอวายช่องสองได้ไหมวายช่องสองอยู่ไหนวะเออเปนยังไงอยู่วะได้อยู่วะได้อยู่วะคุณกลับไปร้อยเก้าเก้าแล้วเพื่อนไปค่อยๆปั้นไปครับผมค่อยๆปั้นไปทีละทีละหน่อย ผมว่ามันต้องฟื้นกลับมาได้เชื่อผม มันฟื้นกลับมาได้แน่นอน ฟื้นจริงไหมเนี่ยกูฝันอยู่หรือเปล่าเนี่ยกูฝันอยู่หรือเปล่าเนี่ยมันจะฟื้นอะชิปหายแล้วเมื่อเหลือ18บาทโอ้โหไปไหนๆก็ไหนๆแล้วมึงเอาให้หมดเลยไปเจนไปเจนให้เลยเจน ถอจับเมื่อถอจับแล้วผมเบ็ดแปดบาทไปจบจบหมับเข้าให้เรียบร้อย ยกูว่าเลยหมดตูดจนได้นะมานะโอเควันนี้ขอพาร์ทเป็นเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมถ้าใครสนใจตามผมมาเล่นสล็อตเกมนี้นะเมื่อสามารถตามผมมาสมัครสล็อตได้ในเมนที่ผมบอกไปได้เลยนะครับนะ สามารถสมัครตรงไม่ผ่านเอเย่นนะวะนะไว้เจอใหม่คลิปหน้าผมบายบายฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะมาเะาไว้เจอใหม่คลิปหน้าบายบายสวัสดีครับ